เอ้ยแม่ อย่ามาทุบอะไรเนี่ยอย่าทุบพูดโพเดียมโพเดียมเหรอวะพูดโพเดียมเหรอฮะฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ไมค์ครับอเช่นเคยครับเดี๋ยวภาคนี้เราจะมาเล่นเล่นเอาชีวิตรอด ซ้อนเอาชีวิตรอดกันเนาะ ซึ่งเดี๋ยวภางนี้เราจะมาอยู่กับใครวะเนี่ยไอสัตว์ใครวะใครวะใครวะใครวะใครวะใครวะใครวะใครวะโอ้ตายไอสัตว์คนนี้ฆ่าแตงโมได้ทุกลูกครับผมใครใครใครนะครับใครนะครับขออนุญาตทวนให้กับท่านผู้ชมอีกทีนึงนะครับผมฮัลโหลไม่ทวนไอเวนไอเวนไอสัตว์ไอสัตว์ไอสัตว์มึงเล่นขวบมึงเล่นขวบมึงเล่นขวบไอสัตว์เออตายไอเนี่ยคนตีนขววเฮ้ย กวนตีนกูเหรอ เกิดที่จุดใหม่ เวอร์ตุอเกิดไปอีกโลกสมน้ำหน้าไอ้สัตว์อ่ะซึ่งภาคนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาขุดเหมืองกันเนาะ แต่ว่าเดี๋ยวผมไปรับเพื่อนผมก่อนเนาะพี่กัดอะไรพี่กัดอะไร กูมันควายอ่ะนี่อะไรโคตรควายเลยกู อะไรพี่กัดอะไรพี่กัดอะไร ผมมาควายจริงๆ อะไร ควาย ควายอะไร ควายอะไร ควายอะไรควายอะไรควายที่หน้าพ่อมึงอะเออเลยโอเคโอ้ย ผมว่าเอาชีวิตรอดของเราที่จะเริ่มปนปี้ไปเรื่อยละจากระยะสิบสิบบล็อกไปถึงสี่ร้อยบล็อกมันโอนะเคครับผมตอนนี้ อ่าคุณอยู่ที่พิกัดอะไรครับเอ้ย ลบหนึ่งร้อยสิบหกลบหนึ่งร้อยสิบหกเหรอ โอเค ลบร้อยสิบหกโอ้ยไกลเลยกูไม่ไปดีกว่าจนโชคกันตัวเองนะเพื่อนกูกูจะเอากูจะเอากูจะทำกูจะแผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้อ่ะ คลิปเปอร์มา นี่ไงคลิปสัพเปอร์พมาสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นสองร้อยกว่าแล้วสองร้อยกว่าแล้วมีกาขนดูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดไอ้เหีไม่เว้ยกูมาสมมติไหนตายผมละผมจะต้องอวยพรแบบนี้ จงเป็นทุกข์เป็นทุกข์เถิด อย่าได้มีทุกเดิดทุกเดิดโทษโอ้พี่พี่พี่พี่พี่อะไรสวยแล้วสวยแล้ว อะไรจะมืดแล้วอ้าวจะมืดแล้วจะมืดแล้วเหรอจะมืดแล้วเรื่องของมึงดีไม่นะ โอ้ไม่ลเฮลมีเฮลบีกูไม่เฮลมึง มึงเฮลตัวเองไอสัตว์ทำเตียงรอพวกมึงอยู่เดี๋ยวกูทำเตียงก่อนทำทำเตียงก่อนเดี๋ยวยอบหาสีฟ้าเองนะเว้ยกูไม่หาสีฟ้าให้มึงหรอก เพราะว่าเตียงของผมมันไม่สีขาวมันชอบสีขาวไม่เป็นไรหรอก ตกโอเค โอเคเตรียมเลย ผมผมผมเตรียมผมเตรียมกันที่บ้านนี่แหละเฮ้ยผมเจอดอกไม้สีฟ้าแล้วว่ะดอกไม้สีฟ้าอ๋อโอเคอ๋อใบสีเขียวใบสีเขียวใบสีเขียวด้วย มันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะใบสีเขียวเขียวอ่ะมีหลายแฉกอ่ะไอ้เหี้ยใบสีเขียวหลายแฉกแบบไอ้ป้าอยู่กูทำเตียงให้มึงใจเย็นๆใจเย็นๆนี่มึงใจเย็นนี่หัดใจเย็นๆบ้างเว้ยเดี๋ยวกูทำเตียงให้มึงก่อน ดี๋ยวก่อนเอาเอาเอาวันนี้เรื่องเตียงสักเตียงหักเลยนะเอาั้นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมทำเตียงก่อน ผมลืมทำไอ้บูเดแพงเอาแล้วอินเวนทอรี่ผมเต็มเลยอ่ะมึงทำอะไรเยอะแยะวะนเอาใช้ใส่คิวก็กัน ขอยืมคิวหน่อยเอาไม้หายไปไหนวะเอาอยู่นี่อยู่นี่ในรถ้าางนพี่โอเคพี่อะไรโลกกับตันอินมิกาของผมลกโลกกัมกับอเมริกาพ่อมึงอะไปไปใช้ไปใช้ มึงทำใหม่ดิ มึงลองทำใหม่ดิ ไม่ลองทำใหม่ออกมาให้ให้ให้ให้กูให้ได้เห็นไหมให้กูได้ชื่นใจหน่อยไหมว่ามึงว่าว่ามึงมีทักษะในการเอาชีวิตรอดเอาชีวิตรอดในในเกมอ่ะเออผมโอแล้วก็ผมคือแบกยูนะฮะสวัสดีผมครับสวัสดีครับผมคุณคุณคุณคือแบกิวใช่ไหมฮะ โอเคงั้นซกูอมบี้มาครับผมซอมบี้มามึงกินเนื้อเนื้อซอมบี้กินเนื้อซอมบี้ไว้กินเนื้อซอมบี้ กินแล้วไม่กินแล้วไม่ตายคิวคิวไอ้สัตว์ เฮ้ยทำไมซอมบี้มันตีแรงจังวะ เฮ้ยทำไมซอมบี้มันตีแรงจังวะเฮ้ย ตีทีนึงเลื่อดเกือบหมดหลอดเฮียพุ่งพุ่งพุ่งตายเอ้จตจะเอาจะได้พี่เอาดาบไปผมอ่ะเฮ้ยเฮียอะไรวะ เป็นเฮียอะไรวะเฮียอะไรวะเฮียอะไรวะ มึงหล่อเหรอมึงหล่อไอเวนสัตว์มันเนี่ยเตียงเตียงมึงอ่ะไอสัตว์เอ้ย นอนแป๊บหนึ่งเออ นอนละ รุ่งนี้เช้าจะจะมีจะแสงสดใสขึ้นคือโลกมันเท่จังวะอ๋ออะไร อะไรผมก็เด็กกระโปรงคนหนึ่งที่ใส่ฮูดดี้สัตว์ว่าแต่ฟักเออเอออ่รใส่เหล็กไปก่อน แล้วก็เดี๋ยวก่อนนะผมจะเอาเดี๋ยวค่อยสร้างบ้านทีหลังน้องเขียวจ๋าอะน้องเขียวจ๋าอ๋อเกี่ยวอไปจ๋าไปไปหาเรื่องมาอีกจะบ้าตายโอ้โหเขียวจ๋าเกียวจ๋าเกียวจ๋าไอ้เหี้ยไอ้เหี้ย กูไม่แตกต่อหน้าต่อตากูเนี่ยได้สัตว์เอ้ยแตกหนึ่งเต่ไม่สวยแตกหนึ่งไมยสวยครับพ่อไม่เป็นสัตว์ตกต่ีผมตีผมทีตีผมทีตีผมทีจะตายแล้วเลือดเลือดเลือดหลืองครึ่งหลอดไม่เอาสงสารสงสารไก่สงสารไก่สงสารไก่ สงสารไก่เียรถอาหารผมมันจะมันจะหมดแล้วเนี่ยเอ้ย ไปไม่เอาไม่เอาไม่เอานะพี่นะเอาเพื่อนน้องหน่อยเร็ว เพื่อนน้อง เร็วเร็วเพื่อนน้องหน่อยเร็วอะไรอะไรอะไรอะไรงเนี่ยเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเตรียมตัวไม่ทันเลยเนี่ยต้องทำอะไรอเะทำไปอะไรไม่ตีไม่ตีตีกูดิมึงตีกูดิตีแทนก็ได้มึงตีกูดิมึงตีกูดิมึงตีกูดิมึงตีกูดิมึงตีกูดิ ตีกูดิเออตีกูดิตีกูดิตีกูดิตกดิมึงไม่รู้เหรอว่าโลกคุณสมบัติที่เสร็จมันก็คือการกดชิปแล้วมันก็จะได้อะพี่อะไรบินได้อะไรอะไรอะไรอะไรอะไรมึงทำอะไรมึงทำอะไรมึงทำอะไร โอ้ยกินโดนดิมึงกินโดนนิดนึงมึงกินโดนนิดนึงร้อยหลอดเลือดฮิวร้อยร้อยร้อยให้หลอดเลือดฮิวนี่จะบ้าเงยเราเล่นสบายบ่อยสัตว์เอ้ยนี่จังไรใช่ไหมตีหน่อยเลูก พี่พี่ไม่ไม่ไม่ผมตีเราไม่ใช่คนเร็วขนาดนั้น ผมจะตายแล้ว ผมจะตายแล้วที่เกียจชุบมึงไอสัตว์เอาเตียงไม่หว่าเออจริงด้วยเออเออเอาอจริงด้วยจริงด้วยจริงด้วยจริงด้วยพี่พี่ไม่ได้คิดอะไรเนี่ยอ๋ออ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระวังข้างหลังระวังข้างหลังระวังข้าหลังระวังางหลังไอ้สัตว์ไอ้ระวังหลังไอ้เหี้ยไม่จ๋าเฮ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วโอเคโอเคเหมือนเหมือนเกือบจะไม่รอดแล้วเหี้ยเหมือนเหมือนเกือบจะไม่รอดแล้วเหมือนจะไม่รอดแล้ว เพลงที่รอดอยู่โอเคกิปเปอร์ตัวขาวเฮ้ยเกียอะไรเนี่ยเขาวพ่อมลยบ้าคือใส่เกาะเหล็กอยู่ไม่เกี่ยวเกียอะไรโอเค เราลงไปขุดเหมืองเลยทำไมกิปเปอร์เกิดมาเป็นคนไว้ไวอยากรู้จริง ๆ อะไรอะไรอะไร เกิดมาคนเป็นคนพ่อมึงอะ่ได้พ่อมึงอะเออลงลงมาขุดเหมืองตรงนี้เลยนะ เดี๋ยวก่อนนะ ผมขอขึ้นไปก่อนแป๊บนึงมาไปว่าพี่หมดเลยอ่ะผมไปตามได้ไงเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวครับคาฟฟิ้งเทเบิลไว้ด้านล่างนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวครับคาฟฟิ้งเทเบิลไว้ปับนนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไม้ แป๊บนึงเดี๋ยวผมนอนวาเวลเอาไม้บล็อกหนึ่งเนี่ยไม่ได้ใช้งานไฟซะ พวกเด็กเคียทั้งหลาย แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเอาอ่าคาฟฟิ้งเทเบิลไว้ข้างข้างนี้นะฮะ ตรงนี้ตรงนี้ฟุ๊บโอเค เรียบร้อย แล้วก็ครับอะไรตามใจมึงความตามใจกูด้วย โอเค นี่ โอ้ อบคุณโอ้พิกแอคพิกแอคเหล็กเอาไปเลยพิกแอคเหล็กอะเหมือนลอยเมนพิกแอคเหล็กอะพิกแอคเหล็กอะพิกแอคหินด้วยเออเอาไปด้วยอะทั้งคู่เลยเหมือนหล่อพ่อ่ยกูหล่ออยู่แล้วพี่ใจดีขนาดนี้พี่ใจดีมากเลยโอ้ใจดีผมตัวเองหล่อได้ไงวะไปสัตว์คนเก่าเลยเที่ยน้ำหนึ่งนะน้ำหนึ่งนะอย่าเปลี่ยนท่านั่งแป๊บรู้สึกเหนื่อย เราคลิปเราจะเรียวพิเศษทำไมรูมันยาวขนาดนี้คลิปคลิปนี้เราจะรูเรียวยาวพิเศมากเลยอันหนึ่งนะฮะรูโคตรยาว โอเครูรูยาวรูยาวเด็กที่มีรูรูตุดเอ้าเอาอะไรเนี่ยกูจะจะขุดเหมืองไอ้นี่มันขวางเตะตบเลยแบบเหมมันเอาไปที่อื่นก็ได้ค่ะพ่อมึงอ่ะโอ้โหอ่ะอ่ะอ่ะเอ้ยมีมีแร่อะไรวะแร่อะไรวะ หนอ๋อฐานโอเคเยี่ยมไปเลยฐาน่านเนี่ยพี่ฐาน เอาฐานไม่หลับมึงอ่ะมึงอ่ะเห็นเห็นมึงขี้เกียจจะตายผมโรนถานแล้วเฮ้ยเหนื่อยไหมผเป็นคนที่จ้องไปเคนคนไม่เอาผู้ฐานมึงอ่ะคนไม่เอาฐานไอ้สัตว์หึงรู้เหรอเออดีมากมึงมึงช่วยแบ่งมาพารากูไอ้สัตว์เอาถ้าลงคุณลงไปหาพ่อมึงอ่ะอ๋อคุณเอาฐานเหมือนกันแรงแล่แย่งเอาฐาน แย่งฐานกูเหรอแย่งแย่งฐานกูเหรอ แย่งทานก็เหรอเอาล่นอะไรเนี่ยฮะ เดี๋ยวแย่จบเลยสัตว์ เดี๋ยวก็เล่นพิกแอคจบเลยสัตว์เฮ้ย นี่ เอ้ยเย็ดแม่ อย่ามาทุบในผมอะไรเนี่ยคุยกัผมเดียมโพเดียมเหรอวะพูดดนวยโพเดียมเหรอฮะไม่เป็นไรเว้ย กูก็จะขุดต่อไปเห็นด้วยกระทะตกตกต่อไปจนตัวตายเออขุดไปจนตัวตายเอาแล้ว นี่ปักอ้อยจะปักฮอตนี่โอโอเค นี่ปักละเรียบร้อยดีละโอเค อ่ะผมก็ โอเค เราขุดไปเรื่อยๆนะฮะเมื่อก็นั่งนะฮะถ้าถ้าไม่นั่ง ถ้าไม่นั่งก็ไม่ต้องเมื่อยนะก็ไม่เมื่อยนะเบื่อจริงๆเลยไอ้พวกที่มันชอบแบบนะเงี้ยน่าหีสัตว์เฮ้ย ไม่ขุดก็ได้เลย เลสโตนนั่นเหนไหมเนี่ย เลสโตนโอ้ตาดีไหมเนี่ยเงาอย่าอย่าอย่าอ๋อโอเค โอเค ดีดีดีเพื่อนเราได้แบ่งเบาภาระได้เยอะเลย พาระพาระพาระกูมีอยู่ได้เลี้ยงเลี้ยงอีกตัวเนี้ยพาระพาระภาระเลี้ยงหมาตัวเนี้ยเลี้ยงเลี้ยงหมา เลี้ยงสุนัขสีน้ำสีสีฟ้าเนี่ยเลี้ยงสุนัขสีฟ้าของกูเนี่ยกูก็เป็นมันเป็นพาระของกูมากมายแล้วนะเว้ยหลอกด่ามึงอะวันจะฟักพี่คำกับผมอย่างนี้ไม่ได้ ผมไม่ยอมคือหลอกด่ามึงผมไม่ยอมไม่ยอมได้ไงมึงต้องยอมดิมึงเป็นหมากูแล้วนะเว้ยผมไม่ยอมมึงโดนแล้วไอ้สัดเอ้ยเอา เยุดแม่กวนกูัวฮะกวนกูัวเอ้าอะไรเนี่ยพี่ผมเจอเลือดเจอเลือดพ่อไงผมเอาเลสโตนแปะได้ไหมเลสโตนแปะเลือดเลือดเลือดเนี่ยเลสโตนแปะไอสัตว์ กูว่าละเลสโตนแปะพวกเดิมไอสัตว์มึงหันไปดูหรอกแย่งแย่งแย่งผมไม่ได้ทำอะไรเลยมะทำอ่ะ อ้พังพอดีเลยพังพอดีเลยมาลองดิ เอ้เยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันมันหันไปทางนู้นนะจริงๆแล้วต้อดตรงไปไม่เถอะ เออเจ๊เออ เออ เอ้าเอ้า ใช่ดิเอ้า โอ้พี่เป็นไงล่ะพี่เป็นไรเนี่ยเป็นไรอ่ะเป็นไรอ่ะ กูเมากูเมาไอ้เหี้ยกูเมาไอ้เหี้ยกูเมากูเมากูเมากูเมา กูเมา กูเมา กูเมา กูเมา กูเมา กูเมา กูเมาเชี่ยเอ้ย ขึ้นไปแป๊บนึงโอ้ยแป๊บสิ แป๊บสี่แป๊บสิงอโคกไหม โคก โคกโคกอโคกดีกว่า โคกดีกว่าแป๊บสิโคกดีกว่า ไม่เชื่อกูเหรอ โอ้แย่ว่ะ โคกตามน้พรก็เป็นไอ้เชี่ยหลอดอาหารยุบเหลือสามหลอดเลยเนี่ยวิ่งไวรถไทยรถไทยจะีงานตะลึงตะลึงตะลึงตะลึงตะลึงตะลึงขึ้นบันไดอีกจะบ้าตาย นี่เราน่าจะทำสลับนะสลับแล้วก็ถ้าเป็นไดไปคิดจริงนี่หัวหัวโขกตายเลยพี่อืมใช่ไงหัวโขกตายแล้วไอ้สัตว์เดี๋ยวมึงก็จะหัวโขกเป็ไล่ต่อไปเเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงได้โดนพิกแอคฟาดหัวตายแน่ไอ้สัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวมึงอะอะไรมึงเอามึงเอาเหรอพี่เอาเอากลัวเอากลัวเอากลัวเอากลัวเอากลัวเอากลัวเอากลัวเอากลัวเอากลัวเอากลัวมึงคิดว่ามึเใครวะมึงคิดว่ามึงเป็นใคร งคิดว่าเป็นใคร มึงเป็นมึงเป็นใครอะมึงเป็นปอปลาเหรอวะฮะมึงเป็นคนที่สะกดขึ้นต้นด้วยปอปลาเหรอวะ มึงคนที่มันแบบ นะไม่ต้องพูดบ้างหรอกเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะตายโดยไม่รู้ตัวเนาะ โอเค นะฮะพ่เพ่่พ่หพา่อะไรกำลังเก็บของอยู่ทำไมงงใครเป็นใครวัวมันโง่จังวะวัวโง่จังวะ เหมือนมึงอะเหมือนมึงอะเหมือนมึงอะ มึงอ่ะมึงอ่ะกูจะตีมึงอยู่ไหนใช่ไหมมึงตายไปแล้วเนี่ยมึงอ่ะตายไปแล้วอ่ะไอ้โง่ไง มึงอ่ะตายไปแล้ว มึงอ่ะตายไปแล้วมึงอ่ะกูกำลังไปฆ่ามึงอีกทีนึงอ่ะมึงไปฆ่ามึงอีกทีไหนไหมรอบเดียวตายเห็นไหมมึงอ่ะมึงอ่ะเนี่ยคือมึงอ่ะเนี่ยเนื้อมึงอ่ะเดี๋ยวกูจะไปย่างกินเลยสัตว์เนี่ยมึงเนื้อมึงอ่ะมึงย่างเนื้อคนเอ็มเคเออใช่ไงนั่งย่างเนื้อเอ็มเคสัตว์เย้ตาย ตาย ตายอะไรตายอะไรตายอะไรตายอะไรตายอะไรตายอะไรตายอะไรตายอะไรตายอะไรตายอะไรตายอะไรตายอะไรตายอะไรตายอะไรวิ่งจุกวิ่งจุกวิ่งจุกตามหลังไอ้เหี้ยตามหลังไอ้เหี้ยตามหลังไอ้เหี้ยใครไล่ตามใครก็ได้เดี๋ยวฮะใครไล่ตามใครใครไล่ตามใครลันลันพ่ออับชูยูครับทูมีสัตว์ เรื่องเรื่องของกูอัพทูมีอันนั้นเดี๋ยวผมขอเผาเนื้อก่อน เผาเนื้อ เผาเนื้อกูไม่ไหวแล้ว เอ๊ะทำไรอ่ะเพื่อนเอ้ยผมผมผมเป็นพระเจ้าเข้าใจไหม ไม่เจ้ามึงอ่ะคือคือใต้ตีนกูเว้ย มึงคือใต้ตีนกู นับถือ นับถือเหรอนับถือ นับถือ นับนับนับนับถือนับถือกูดิ นับถือกูดิ นับถือกูดินับนับ โอเคหนึ่งับถืสองไอ้สัตว์สไม่ใช่นับเลขไอ้เหี้ยแปกูบอกแม่งเลยสัตว์กูกระกูกระวกมึงแน่เลยสัตว์ไม่รอดแน่สัตว์ มึงตายมึงตาย มึงตาย เฮ้ยบีมโง่จังวะบีมมึงโง่จังวะบีมอะไร อะไร มึงไม่ต้องด่าตัวเองหรอก มึงโง่อยู่แล้วไอ้สัตว์ มึงควายไอ้สัตว์ เอาไอ้เชี้ยเนี่ยเลขเี้ยอเชี่ยเลยเดี้ยอะไรเชี่ยเลยเหี้ยอีไรเลี่ยนะตายไปซะไอ้สัตว์ ตายเที่ยตายมึงง่ายกอมึงง่ายกอมึงง่ายกอมึงไปไล่สัตว์มันจะมืดแล้วอะไรอะไรมึงอะไรมึงอะไรมึงอะไรมึง โอ้คนเขาจะทำมาหากินไอสัตว์คนเขาจะทำมาหาแดงไอเชี่ยนี่แม่งมา แม่งโอเคเป็นชนโลกคนเดียวนะจ๊ะเดี๋ยวกูจะเปิดโหมดฮาร์ดไว้เดี๋ยวกูจะเปิดโหมดฮาร์ดไว้เอ้ยอะไรวะ อะไรวะอะไรวะมึงเล่นอะไรกูวะมึงเล่นกูวะเนี่ยนี่นี่นี่นี่อะไรอะไรอะไรอะไรโอ้เอออะไรอะไรอะไรอะไรอะไรทำอะไรทำอะไรทำอะไรกูทำอะไรกูทำอะไรกูไอ้สัตว์เออทำอะไรกูทำอะไรกูทำอะไรกูทดลองอะไรอย่างนี้ทำอะไรกูไอ้สัตว์เออตายไปพี่พี่เอาเนก้อพี่พี่โง่มาก่อนพี่เอาเนื้อโง่เร็วๆพี่อะไรอะไรเอาเนื้อมาก่อน อังโลอ่ะโลอ่ะอังโลอ่ะอังโลอ่ะอังโลอ่ะอังโลอ่ะอังโลอ่ะเร็วอังโลอจะทำอะไรอย่างโนึ่งอะไรอะไรอะไรทำอะไรทำอะไรทำอะไรมึงจะทำอะไรเออทำอะไรมึงทำอะไรมึงทำอะไรอ๋อนอนโลับนอนนอนนอนโอเคสลีปอังทำเจ้าช่องโง่ขนาดนี้อ่ะเรียบร้อยมึงอันโง่นี่ไงโง่นี่ไงโคตรฐานที่อัาโง่ไอ้สัตว์มันโง่นี่แม่ร้อยังดแองัง่า โง่โง่มันนิ่งโง่โง่โง่โง่โง่จังวะโง่จังวะโง่จังวะโง่จังวะ มึงมึงไม่มามึงรอบเนี้ยมึงอาจจะไม่ได้กลับมาบ้านกูอีกเลยนะเว้ยเจ้ามันไก่อันนี้เจ้ามันไก่เหรอเจ้ามันไก่เหรอเจ้ามันไก่ขนาดนี้เจ้ามันไก่ เจ้ามันไก่ไก่คือสปอยมมึงรู้ไอ้เหี้ย นมน้ำตาเล่นกับใครไม่เล่นเล่นตกัเตียเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็มีแค่เท่านี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับผู้ชมที่เข้ามาติดตามไอ้เชี้ยแม่ง ไม่นมีติดตามไอ้เชี่ยนี่ด้วยนะฮะไอ้บีมนะไอ้เงาไอ้ไก่นะ้วติดตามด้วยนะครับผมก็คลิปนี้กูหัวร้อนแล้วกูไม่ไหวแล้วไอ้สัตว์กูจะไปกระซวกมึงจอไอ้สัตว์ไอ้มึงกูตอนนี้กูก็ไม่ไหวแล้วขอเราชมบคลิปนี้ไปก่อนนะครับหับคลิปนี้มีเรื่อง้แล้วกันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมมาับสดัสี่รัสวัสดีครับบ๊ายบายครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เนี่ยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พันดการที่เจอใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายไอ้เชี่ยมึงมาเดี๋ยวนี้เลยพ่อมึงอะพ่อมึงอะมึงต้องการอะไรกูวะไอ้สัตว์มึง